สวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ Image Call เช่นเคยนะคะ กับดิฉันสุธิดาภูลเอียดนะคะ วันนี้สำหรับ พลย์ลิสต์นี้ค่ะ เป็นเรื่องของการแชร์เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์นะคะ มีหลายรูปแบบ มีหลายวิธีนะคะ วันนี้ก็จะเป็นชุดของ Facebook ก็แล้วกันนะคะ จะมาสอนการสร้างแฟนเพจแบบเบื้องต้นจริงๆสำหรับมือใหม่หัดใช้ Facebook นะคะ หรือว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะ แต่ว่าความสามารถความตั้งใจ มันคือพลังที่จะเป็นตัววัดว่า คุณเจ๋งแค่ไหน คุณเอาจริงกับมันหรือเปล่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ดิฉันอยากจะ เขาเรียกว่าอยากจะให้กำลังใจสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ หรือว่าอาจจะแบบพี่ๆหลายคนที่อาจจะแบบมีอายุเยอะหน่อย เป็นเป็นพนักงานราชการหรืออะไรก็ตามแต่ แต่ว่าอยากจะสร้างแฟนเพจเป็นนะคะแฟนเพจนี้เอาไว้ทำอะไรบ้างเอ่อเท่าที่เคยเห็นมานะส่วนใหญ่จะเอาไว้ขายของเอาไว้พรีเซนต์สินค้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันก็เอาไว้สำหรับทำธุรกิจและการอีกประเภทนึงก็คือการ เอาไว้สร้างตัวตนสร้างแบรนด์สร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ สร้างตัวเองเป็นแบรนด์อย่างเช่นเขาเรียกอะไรนะประวารณาตัวเองเป็นกูรูกูรูแฟนเพจ นั้นแฟนเพจนี้อะไรเงี้ยค่ะ ประมาณนั้น เพราะฉะนั้นลองนึกซิว่าคุณอยากจะทำแฟนเพจเกี่ยวกับอะไรนึกก่อนนะคะแฟนเพจเกี่ยวกับอะไร ถ้าเกิดว่ายังนึกไม่ออกพอดแล้วก็นึกให้ออกค่ะ ไม่งั้นมันจะเดี๋ยวเราจะไปจอดคือถ้าเกิดสมองเรายังคิดไม่ออกก็เราจะทำอะไรดีแล้วไปทำตามเนี่ยมันไม่มีจุดหมายอะนึกออกปะเออเพราะฉะนั้นลองนึกซิว่าเราจะทำแฟนเพจเกี่ยวกับอะไรอย่างดิฉันอ่าดิฉันสร้างแฟนเพจไว้ตัวหนึ่งกับ Facebook ที่ใช้หลัก ก็คือแฟนเพจเกี่ยวกับการสอนการทำการตลาดออนไลน์อ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะ ให้ดูให้ดู อืมอันนี้ก็แล้วกันค่ะ คือจะบอกว่าแฟนอ่าเฟซบุ๊กตัวนี้ไม่ต้องแอดมานะ ดิฉันไม่รับแอดนะอันนี้ค้างอยู่ ค้างอยู่หลายเหมือนกัน คืออันนี้เป็น Facebook สำรองเวลาโดน Facebook บล็อก โดนเฟซหลักบล็อก วันนี้คือดีไม่รู้ใครไปแจ้งอะไรหรือเปล่าบล็อกเฉย อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ไม่ได้ เราต้องมี Facebook สำรองไอ้ตัวเนี้ยค่ะ ดิฉันจะสร้างแฟนเพจใหม่ขึ้นมาหนึ่งอัน แต่ก่อนไปสร้างใหม่ ดิฉันจะให้ดูตัวอย่างแฟนเพจก่อน ดิฉันสร้างแฟนเพจที่มีชื่อว่าสอน นี่เจอละ สอนทำการตลาดออนไลน์ ตอนนั้นยังใช้ชื่อ IM Pro อยู่ Internet Marketing Pro อ่ะ ตอนนี้เป็น Image Course ก็คือ Image อ่ะ Internet Marketing Graphic Design นะคะ ใครที่สนใจอยากจะรู้ที่มาที่ไปก็ลองไปหาดูในคลิปก็แล้วกันนะคะ อืม ตรื่องนี้ก่อน โอเค คือจริงๆเนี่ยเฟซต้องบอกก่อนว่า Facebook ตัวเนี้ยดิฉันแฟนเพจเนี้ยดิฉันใช้ Facebook หลักนะคะ Facebook หลักไม่ใช่ Facebook ปลอมนะ Facebook หลักในการสร้างมันขึ้นมา แล้วก็ดิฉันก็ตั้งค่าให้ผู้ดูแลแฟนเพจเนี้ยเป็น ID เป็น User อีก User นึงก็คือ User นี้ มันจึงสามารถไป Setting เป็นอะไรได้ถ้าเกิดของคุณเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันแล้วกันนะตามนี้ ถ้าคุณจะทำอย่างนั้นก็ได้ คือมีหลาย Facebook แล้วมีแฟนเพจเดียวตั้งผู้ดูแลไว้หลายๆ อัน กันประเภทที่ว่าโดนโดนแอดมินในกลุ่มที่เราตั้งขึ้นแบบโดนทีบออกมา อะไรเงี้ย งงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ คือเคยเจอประเภทนี้ค่ะ คือสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจออกมา แล้วก็สร้างแอดมินชวนคนนั้นคนนี้มาเป็นแอดมินแต่สุดท้ายแอดมินคนที่เราชวนมาเนี่ยดันปลดเราออกจากการเป็นเจ้าของแฟนเพจเนาะปะ เออเพราะฉะนั้นเราควรจะสร้างไว้หลายๆเฟซเพื่อที่จะเอาไว้ล็อกอินในการเข้าแฟนเพจเวลาเจอกรณีฉุกเฉิน อ่านี่คือตัวอย่างของแฟนเพจ อันนี้ไปไปไลน์ได้นะคะอะขอไลค์กับตัวเองหน่อย ไปไลน์ได้ อันนี้ก็จะแนะนำว่าเนี่ยมีใครบ้าง เราสามารถชวนใครเชิญใครมาไลฟ์ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ เริ่มต้นก่อนค่ะดูแฟนเพจก่อนนะว่าควรจะมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ฉันประวรณาตัวเองว่าสามารถสอนการทำการตลาดออนไลน์ได้ อาจจะต้องออกตัวก่อนว่าอาจจะไม่โปรเฟชชั่นอลนะอาจจะเป็นมือสมัครเล่น แต่ก็พอจะมีทักษะในการแบ่งปันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ฝาก Subscribe นะคะในอ่า YouTube นี้ด้วยนะคะ image cost หรือว่าถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนกับลูกๆ หลานๆ ก็ฝากแชร์กันไปแล้วก็ฝากไลค์อะไรเงี้ยด้วยนะคะอ่ะทีนี้สังเกตว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะในแฟนเพจหนึ่งละภาพ cover ลองไปหาเองอันนี้การบ้านดิฉันจะไม่บอกว่าขนาดเท่าไหร่ เตรียมเพราะว่าภาพเนี่ยมันจะต้องจำกัดขนาดด้วย เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้แบบเป๊ะๆ อย่างภาพเนี้ยค่ะ คลิกเข้าไปนะ อย่างภาพเท่านี้ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ มันถึงจะออกมาพอดีพอดีเพราะบางคนเนี่ยอยากจะได้ภาพวิวมาทำ cover นี่ภาพเขาเรียกภาพ cover นะคะ ภาพ cover แต่พอเอิญว่าพอใส่ปุ๊บ เฮ้ยมันล้น เฮ้ยมันใหญ่ไป มันมันเป็นภาพเล็ก พอใส่ปุ๊บ มันจะแตก ไฟล์แตกอะไรเงี้ย ลองไปศึกษาว่าขนาดภาพ cover ของแฟนเพจขนาดเท่าไหร่ แล้วลองไปฝึกใช้ Photoshop ที่ดิฉันสอนใน image course นี่แหละค่ะ เกี่ยวกับการย่อขยายรูปทำยังไงอ่าลองไปหาดู ทำให้ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการทำยังไง ลองไปหาดูนะคะ ตอนนี้ เรามารู้กันก่อนว่ามีอะไรบ้าง 1. ภาพ cover นะคะ ไล่จากนี้ก็แล้วกันนะภาพ cover 2จะเป็นโลโก้หรือหน้าเราก็ได้อ่าดิฉันแนะเทคนิคอย่างหนึ่งสำหรับใครที่ทำการตลาดออนไลน์นะคะทำธุรกิจออนไลน์หรือค้าขายอะไรก็ตามแต่ ถ้าเกิดอยากจะใช้รูปของตัวเอง อย่าเอารูปที่มันแบบ แบลๆอะ่ะ เออมาแล้วแต่สินค้าอีกนะ ถ้าเกิดคุณทำขายสินค้าแบบครีมขาวอะไรก็ว่ากันไปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอะไรเงี้ย อาจจะใช้รูปตัวเองเป็นแนวแบลๆก็ตามแต่ไปดีไซน์เอาเองแต่ถ้าเกิดเราเป็นแฟนเพจทั่วไปแนะนำให้ให้เป็นแบบรูปอ่าไม่ไม่โป๊เปลือยกันไป หรือไม่เออมันเป็นการเทศะเอางี้เอางี้ดีกว่าพูดตรงๆคือให้ถูกการเทศะกับสิ่งที่เราจะทำในแฟนเพจ เนาะหรือจะเป็นโลโก้สร้างขึ้นมาเองก็ได้ อ่านี่โบนัสออนไลน์โบนัสออนไลน์ของดิฉันก็จะเชื่อมกับเว็บไซต์ที่ดิฉันทำขึ้นมา คือดิฉันมีเว็บบทความอยู่อันหนึ่งนะคะ เว็บบทความที่เรียกว่า bonusonline.ws อันนี้ก็ไปติดตามกดไลค์กด คือมันจะเชื่อมกันกับแฟนเพจตัวนี้นะคะอืมจากนั้นก็เอามาทำโลโก้ซะเลยประมาณนี้เนี่ยโลโก้ ก็ตามแต่ทำเองก็ได้ฝึกทำเอา ดิฉันมีสอนลองไปคลิกหาดูสอนฟรีเบื้องต้นนะคะ ทีนี้มีอะไรอีกบ้างเนื้อหาอ่าไม่ใช่สิขออภัย มีภาพ cover มีโลโก้แล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือ มีเรื่องของชื่อ ตอนที่ตั้งชื่อเนี่ยเขาจะถามเราว่าเป็นหมวดหมู่อะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวตรงนี้มันจะเปลี่ยนไป ถ้าเกิดว่าเราเรามีการสร้าง ชื่อแฟนเพจก็สำคัญ อาจจะตั้งชื่อให้ตรงกับ เขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดหลักที่คุณต้องการ คุณต้องการให้ใครมาดูแฟนเพจของคุณ คุณต้องการให้ใครดูแฟนเพจของคุณก็ตั้งชื่อประมาณอย่างนั้นอะให้มีคำคำนั้นอยู่ก็ได้ ให้มีเหมือนสมมติว่าที่ฉันบอกว่าที่ฉันอยากให้คนที่ทำการตลาดออนไลน์เข้ามาดูนะคะ ซึ่งเขาเหล่านั้นจะเป็นมือใหม่หรือ รมาแล้วก็ตามก็แล้วแต่แต่ดิฉันก็จะเขียนว่าสอนทำการตลาดออนไลน์อะไรเงี้ยคือตั้งได้ตั้งได้ตามใจชอบแต่อย่าลืมนึกถึงกลุ่มเป้าหมายคนที่เราอยากจะให้ดูด้วย นะคะ ทีนี้เนื้อหาก็แนวเดียวกันค่ะให้สอดคล้องกับชื่อเพราะอะไรคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปแชร์ไปอะไรเมื่อไหร่เขาก็จะดูชื่อละ อ๋อ ชื่อนี้เนื้อหาก็ต้องน่าจะเป็นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ เกิดจู่ๆ ชื่อของคุณเป็นเรื่องของการทำงานออนไลน์ เอ่อการอะไรดี แรงบันดาลใจอะไรก็แล้วแต่นะ แต่เนื้อหากับขายของเต็มเลย สิ่งแรกที่คุณจะได้เจอก็คือ ความน่าเชื่อถือที่ลดวูบลงไปหลาย หลายเท่า เพราะอะไรก็เหมือนกับคุณไปหลอกลวงเขาอะจริงปะอืม ประมาณนั้นนะคะนะคะ อันนี้ก็ต้องไปศึกษาแบบ ยิบยิบย่อยๆ ส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาใส่กันว่า เฮ้ย about มีอะไรบ้าง about นี่หมายถึงว่าข้อมูลส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเราค่อยไปเรียนรู้ในบทบทต่อไป แต่ว่ามาบทนี้เนี่ยดิฉันจะสอนสร้างแฟนเพจ คือให้มี 3 อย่างนี้ก่อน มี cover มีชื่อมีโลโก้ แล้วก็เดี๋ยวจะสอนการโพสเนื้อหา นิดหน่อยให้กันละกัน นะคะเอาล่ะ เริ่มต้น อันนี้ดิฉันบอกก่อนนะดิฉันใช้อีก Facebook หนึ่งซึ่งจะไม่ใช่ Facebook ประจำนะคะ เพราะฉะนั้นเห็นยูเซอร์ของใครโผล่ในนี้ก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างในการสอนสร้างแฟนเพจ เริ่มต้นเลยค่ะ ให้คุณเปิด Facebook ของคุณมา เป็น Facebook หลักก็ได้นะคะ นึกได้แล้วใช่ไหมว่าเราอยากจะทำอะไรอ่าอยากจะทำอะไรนะคะอยากจะทำแฟนเพจแนวไหนนึกให้ได้ สมมติดิฉันจะทำเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการ เกี่ยวกับสักเซสส c c เซสแนวแนวประสบความสำเร็จแนวให้ให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ดิฉันก็จะสร้างแฟนเพจนึกละแนวให้กำลังใจชื่ออะไรดี นึกชื่อไว้ด้วยนะดิฉันก็จะแบบ success cycle อะไรเงี้ยเออวงจรแห่งความสำเร็จอ่าลิขสิทธิ์ห้ามไปเอานะห้ามเรียนแบบนะคะ ห้ามเรียนแบบ ดิฉันจะนึกคำว่า success cycle ออกมา เออ วงจรแห่งการสำเร็จ ปุ๊บ อันนี้คิดสุดทีนี้ไปที่ทางซ้ายมือก็จะมีคำว่า page อยู่ นะคะ พอเอาเมาส์ไปชี้ปั๊บ มันก็จะขึ้นมาว่าว่า more นะคะ จะคลิก more ก็ได้หรือ create ad เอาไม่ใช่ create page page page ก็ได้นะคะ เป็นสัญลักษณ์นี้นะ คลิกซ้ายหนึ่งครั้ง อืม จากนั้นก็เลือกเอาเลยค่ะว่า แฟนเพจของเราจะเป็นแนวไหนแนว สินค้าแนวส่วนตัวหรือแนวอะไรก็ตามแต่สมมติที่ฉันจะเป็นฉันประวารณาตัวเองเป็นนักเขียนอาทิตย์เอานี้ดีกว่าอาทิตย์ดีกว่าเออศิลปะนะเดี๋ยวนะโค้ดขออภัยเปลี่ยนเป็นโค้ดขอเป็นโค้ดแล้วก็จะเขียนเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เดียก็จะบอกว่าชื่อแฟนเพจดิฉันคือ success sunset cycle sunset cycle เออโอเค ทีนี้ได้ละ จากนั้นก็ get start คือถ้าเกิดของใครเป็นภาษาไทยก็ ก็กดตามปุ่มสัญลักษณ์นี้นะคะ น่าจะเหมือนกันเพราะว่ามันอัปเดตละ นะ Facebook จะเหมือนกัน คือของดิฉันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เข้านาน มันก็เป็นภาษาอังกฤษ ถามว่าทำไมไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนดีกว่า นะคะ get start ตั้งชื่อ จากนั้น เขียนเขาบอกว่าให้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ อยากจะให้อยากจะให้คนที่เข้ามาอ่านรู้ว่าเว็บของเราแฟนเพจของเราเนี่ยเป็นแฟนเพจเกี่ยวกับอะไร แล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเป็นแนวออะไรก็ว่ากันไป แล้วฉันก็จะบอกว่า นนี้นะคะลองไปอ่านดูอันนี้ก็คิดสุดเมื่อกี้ เหมือนกันขออภัยที่จริงๆ เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้นะคะ จากนั้นเว็บคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีเว็บที่จะมาผูกกันอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะเอามาใส่ก็ได้อย่างดิฉันก็จะมีเว็บ bonusonline.ws เข้ามา และแฟนเพจอยากจะให้ชื่อแฟนเพจอะไรดิฉันก็จะบอกว่าลองดู คือถ้าเกิดว่าซ้ำกันเนี่ยมีคนซ้ำมันจะไม่ให้ผ่านนะดิฉันก็จะบอกว่า success c ซเ c l e circle คือวักไม่ได้เขาไม่ให้วักไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม success circle นะคะ แล้วก็กด save info ดูซิผ่านหรือเปล่ามมายัง เดี๋ยวนะ เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงไม่ให้ผ่าน คือไม่แน่ใจว่าบางคนผ่านหรือเปล่านะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่ผ่านเนี่ยนะคะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอจุดเวลาเดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บหนึ่ง อืมกำลังสงสัยว่า ชื่ออาจจะซ้ำกันหรือยังไง ถึงไม่ให้ผ่าน ลองดูสิ ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ลองไปแก้อีกทีนึงว่าเป็นเป็นเพราะอะไรนะคะ ลองตามตามลองใส่ตามที่ที่ฉันบอกก่อน ไม่แน่ใจนะ มันไม่ได้ขึ้นเตือนอะไร มันบอกแค่ว่าให้ใส่นั่นใส่นี้เสร็จปั๊บ อ่ะ สมมุติว่าได้ก็แล้วกัน ลองดูถ้าเกิดใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยไปแก้ไขทีหลังได้ กดสคิปเพื่อข้ามจะได้ไม่เสียเวลา ทีนี้เลือกรูปเลยค่ะ รูปจากคอมพิวเตอร์หรือว่าจากเว็บไซต์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ดีกว่าดิฉันก็จะเป็นแบบ เอารูปอะไรดีเนาะ รูปที่ให้มันคล้องกับชื่อของเราด้วยนะของเราจะเป็นแนวซัสเซสใช่ไหม ของย่าก็จะเป็น ของดิฉันจะเป็นแนวซัสเซสดิฉันก็จะหาอะไรที่มันแนวซัสเซสไซเคิลหน้าแมวหน้าน้องแมวสมมุติสมมุติเราได้ละสมมุติเราซัสเซสอันนี้ดีกว่า เออ โอเค เลือกรูปออกมานะคะ จากนั้นเมื่อได้ตามต้องการก็กด next ก็สวยไปอีกแบบนะ นี่ อันนี้ก็จะถามว่าต้องการให้มันเป็นรายการโปรดไหม รายการโปรดคือยังไงคะ รายการโปรดมันก็จะไปโผล่ตรงนี้ค่ะ ตรงข้างๆ ตรงนี้เลย ตรงแถบนี้นะโซนเนี้ย นี่คือรายแถบรายการโปรดของเรา คือเมื่อไหร่ที่ที่เราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คือถ้าเกิดเปิด Facebook เมื่อไหร่ ถ้าเกิดเราอยากจะดูแฟนเพจของตัวเองเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแถวนี้เลย เราสามารถคลิกเองได้เลย นะคะ อ่ะ สมมติว่าอยากจะ แอด ก็กด แอด เข้าไป จากนั้น next next อ่า ทีนี้ เรื่อง ของ อ่า เป็นเรื่อง รอแป๊บๆนะ น่าจะเป็น การบอกให้ คนอื่นรู้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของโฆษณาหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณานะคะเนี่ยดิฉันอาจจะใช้แดนนิดนึงก็เลยมันช้าอ่าเป็นเรื่องของการโฆษณา เพราะฉะนั้นเราต้องการให้มีการโฆษณาไหมถ้าเกิดเราไม่ต้องการก็เซฟอย่างเดียวเซฟพอไม่ต้องทำอะไรนะคะลองดูโลเคชันกดสิบเอต้องการให้แฟนเพจนี้ให้ใครเห็น interesting อะไรเงี้ยค่ะ กดเซฟ กดสคิปไปก่อนก็ได้ค่ะ กดเซฟพอ เซฟหรือสคิปก็ได้ กดสคิปอืม เสร็จละอ่ะ ทีนี้มาตกแต่งแฟนเพจกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้เรามี new แฟนเพจเป็นของตัวเองละเห็นไหมคะ เขาก็จะแนะนำว่าอันนี้คืออะไร ถ้าเกิดของคุณเป็นภาษาไทยก็อ่านแล้วกันว่าอันนี้คือหน้าตาของ Facebook อยู่ตรงนี้นะ ของแฟนเพจอยู่หน้านี้นะ ถ้าเกิดคุณต้องการกลับมาหน้าแฟนเพจก็คลิกที่คำว่าเพจ แต่ถ้าเกิดอันนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยคุณจะคุณจะไลค์เลยไหมเนี่ยเป็นของคุณเนี่ย กดไลค์ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปแฟนเพจคนอื่นก็กดไลค์ก็ได้ถ้าเกิดชอบ อย่างเนี้ยเขาถามว่าเนี่ยเฟซอ่าแฟนเพจของคุณคุณต้องการจะไลค์ของตัวเองไหมกนไลค์ไป หน่อยหนึ่งพอไลค์เสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็จะรู้เลยว่าเฮ้ย Facebook เนี่ยมันมีแฟนเพจใหม่นะ อะไรเงี้ย แล้วแต่ว่าเขาติดตาม แล้วแต่ว่าเพื่อนติดตามเราหรือเปล่า ถ้าเกิดเพื่อนติดตามเราเนี่ยเขาก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของเรา ทีนี้ invite your friend ก็คืออาจจะแบบบอกเพื่อน เชิญเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็จะมีการรายงานว่าเนี่ยสัปดาห์นี้มีใครไลค์เราบ้าง มีใครไม่ได้อ่านบ้าง มีใคร มีข้อความแจ้งเตือนไหม มีใครอินบ็อกเข้ามา เออประมาณนั้น บอกอย่างรวดเร็วเพราะว่าอยากจะสอนเรื่องของการวาง cover อย่าลืมนะคะ ภาพ cover คุณต้องไปเตรียมมาก่อนไปเตรียมมาก่อน ว่าอยากจะได้ภาพแบบไหน หรืออยากจะได้ภาพแบบเป๊ะๆไหมก็คือถ้าเกิดภาพเป๊ะๆคุณต้องไปสร้างขนาดให้เท่ากับภาพ cover ที่ Facebook กำหนดลองไปศึกษาหา Google เลยนะคะว่าขนาด cover ของแฟนเพจขนาดเท่าไหร่ไปศึกษาเองเนาะอย่างดิฉันที่ฉันเตรียมไว้ละอ่า เข้าไปที่ add cover อยากจะ add จากอัปโหลดจากเครื่อง หรือว่าภาพที่มีอยู่แล้ว ที่ฉันก็จะเอาจากเครื่อง ฉันเตรียมมาละหา ก่อน ลืมนะคะนะคะ เออ ลืมจริงๆด้วยอ่าอันนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันก็จะเตรียมไปละ อย่างภาพนี้ฉันก็จะสมมติที่ฉันได้แล้วใช่ไหมคะ เลือกภาพที่เราต้องการมาที่จะสร้าง cover จากนั้น open success circle code ภาพที่จะได้รอแป๊บหนึ่งนะ คือเน็ตดิฉันมันชายแดน ทีนี้เห็นไหมคะว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่กันล่างเราสามารถเลื่อนได้โดยการเอาเมาส์ไปชี้ที่ตรงกลางแล้วก็คลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ลาก สวยงามล้านแปดไม่มีใครชมอ่ะเรียบร้อย ต้องการได้ได้อย่างต้องการและถ้าเกิดไม่ชอบนะ อยากจะเปลี่ยนใหม่ก็ไปกดที่เดิม แล้วก็กดอัปโหลดนะคะ หรือถ้าเกิดชอบและถ้าเกิดไม่อยากทำก็แคนเซิลมันก็จะกลายเป็นหน้าโล่งๆหรือไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงก็แคนเซิลแต่ถ้าเกิดว่าชอบละเซฟเชนเสร็จง่ายไหมง่ายไวไหมไวจะรีบไปไหนอ่ะแค่นี้ ทีนี้ สอนอีกนิดนึงสอนอีก2ออย่างนะคะ ก็คือวิธีการโพสต์ แล้วก็วิธีการตั้งค่าเวลาโพสต์อัตโนมัติเออไหน ๆ ก็ไหน ๆ ละ ทีนี้ค่ะ อันแรกเลยก็คือ ใส่ข้อความสมมุติว่าที่ฉันไปก๊อปชาวบ้านมาดีกว่า อันนี้เป็นโฆษณาก๊อปโฆษณานี่ฉันไปก๊อปข้อความชาวบ้าน คือถ้าเกิดคุณไปก๊อปจากที่อื่นมานะ อย่าก๊อปสุ่มสี่สุ่มห้านะคะ ดูว่าเขาอนุญาตหรือเปล่า ข้อความนั้นหนังสือนั้นไปเอาของมาแล้วของเขามาแล้วคุณจะรีไลท์เขียนใหม่ให้เป็นของตัวเองถ้าเกิดว่ามีไปดึงของคนอื่นมาเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าเป็นจรรยาบรรณส่วนตัวอยากให้มีกันเยอะๆนะคะ ก็คือควรจะมีเครดิตแปะท้ายบ้าง อันนี้เป็นของตัวเองนี่อันนี้ของดิฉันเองดิฉันไม่ใส่เครดิตนะแต่ถ้าเกิดของคุณมีเครดิตจากหนังสือเล่มไหนก็ CR สักหน่อย CR แล้วก็หนังสือ อะไรเงี้ยจุดๆไป หนังสืออะไรก็ว่าไป อ่ะสมมติเมื่อกี้ที่ฉันพิมพ์ข้อความออกมา วิธีการพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว ถ้าเกิดเป็นลิงก์มันก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติ สังเกตไหมคะ อ่า เราก็จะไม่เอา เราจะไม่เอารูปก็ได้ เราก็กากบาททิ้ง แล้วก็ใส่ภาพใหม่ลงไปแล้วก็จะใส่ภาพอะไรดี ภาพนี้ดีกว่า คือภาพมันต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาด้วยนะ อันนี้แถมนะคะ แถมเรื่องของการโพสต์ เนื้อหาลงไป ก็เมื่อกี้กดอะไรนะโทษทีเอาใหม่ ลืมบอก อ่ะ แล้วก็กดกดภาพที่เราต้องการไปหามานะคะ แล้วก็ Open กดตรงนี้นะแล้วก็มันจะขึ้นไปเลือกภาพแล้วก็ Open จากนั้นก็ปล่อยเราแป๊บนึงแล้วก็ถ้าเกิดเสร็จแล้วนะถ้าเกิดเสร็จแล้วคือกดโพสได้เลย อย่าเพิ่งนะคะ อย่าเพิ่งกดนะ ถ้าเกิดกดแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าได้ละกดโพสได้เลย แต่ถ้าเกิดใครต้องการโพสต์อัตโนมัติ ต้องการให้ภาพเนี้ยให้ข้อมูลเนี้ยขึ้นตอนนี้กี่โมงตอนนี้สองโมงกว่า เราต้องการให้ภาพนี้ขึ้นตอน4โมงพอดีเป๊ะเราก็ต้องเอาเมาส์ไปชี้ที่ลูกศรนนี้ คลิกซ้ายหนึ่งครั้ง แล้วก็เลือกอันแรกอะค่ะของคุณจะเป็นภาษาไทยจะเขียนว่ากำหนดเวลา ก็ให้กดกำหนดเวลาปับ๊บมันก็จะบอกว่าจะให้ภาพนี้ขึ้นวันวันไหนเมื่อไหร่ดิฉันก็จะบอกว่า ขึ้นตอน4 pm อืม4 pm 400 อ่ะ เห็นไหม นะคะ วันนี้แหละ ประมาณนั้น แล้วก็กดตั้งค่าเวลาตรงนี้ ถ้าเกิดไม่ชอบก็แคนเซิลแต่เกิดว่าชอบแล้ว โอเค ทำอย่างนี้ค่ะ แล้วมันก็จะโพสต์ แต่มันจะไม่โพสต์ในหน้าจอเราเห็นปะในแฟนเพจมันจะไม่มีใครเห็น คนที่จะเห็นได้มีสอง มีสองคนค่ะ มีสอง มีสองคนคือเขาจะเห็นจากไหนบ้าง เห็นจากการที่เขาไลค์แฟนเพจของคุณตอนนี้ที่ฉันไลค์แค่คนเดียว ยังไม่มีใครเห็นหรอกข้อความนั้นนะถ้าเกิดว่ามันเด้งตอน4ี่โมงใช่ไหมคะ จะไม่มีใครเห็น จะเห็นอีกทีนึงก็คือแบบนี้ค่ะสมมติ เมื่อกี้คือตั้งค่าเวลานะ อันนี้คือโพสตรงๆเลย โพสเพื่อโฆษณาหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าใครที่อยากจะโฆษณาในแฟนเพจของคนอื่น ดิฉันไม่แนะนำเพราะคุณอาจจะโดนข้อหาสแปมได้นะคะ ไปศึกษาสแปมดีๆเลือกภาพนะคะอ่ะคือพิมพ์ข้อความแล้วก็ใส่ภาพ แล้วถ้าเกิดจะโพสเลยเนี่ยก็กดโพสเดี๋ยวดิฉันจะกดโพสเลยนะแล้วมันจะขึ้นหน้าตาเป็นยังไงค่อยว่ากันดิฉันบอกไปแล้วว่าถ้าเกิด คุณไปเจอแฟนเพจ ไหนคนเยอะ ๆ คนเป็นหมื่นเป็นแสนก็แล้วแต่ แล้วคุณไปทำการโฆษณาโฆษณาแฝงอะ่ะจริงๆ ไม่โฆษณาแฝงหรอกตั้งใจเจตนาโฆษณาเลยเนี่ย คุณจะโดนด่าเอาได้ง่าย ๆนะคะ อาจจะเป็นแบบแอนตี้สินค้าหรือบริการของคุณเลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ทำธุรกิจอะไรก็แต่ ไม่อยากให้คนแอนตี้ธุรกิจคุณไม่อยากให้คนเหมารวมว่าเฮ้ยทำไมทำนิสัยแย่ๆอย่างนี้ ธุรกิจนี้เขาไม่สอนเหรออะไรเงี้ย ดิฉันไม่ได้ว่าใครว่าคนที่ทำผิดนะขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวจะหาว่าดิฉันพูดแรงไปไหมอันนี้ไม่แรงสำหรับคนที่ทำผิดเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปสแปมวิธีการแบบนั้นเรียกว่าการสแปม การไปโพสโฆษณาในที่ที่เขาไม่เกี่ยวกับคุณเลยอะไรเงี้ยเขาไม่อนุญาตด้วย แล้วก็ไม่เกี่ยวกับคุณด้วยไม่เกี่ยวกับงานของคุณด้วย หรือแม้กระทั่งการอินบ็อกอินบ็อกไปชวนคนสวัสดีค่ะตืดตืดตืด พอจะมีคนรู้จักที่ต้องการลดน้ำหนักนั้นนี่นู่นนี่นั่นไหมดิฉันเคยตอบกลับไปคำนึงว่าเออดิฉันไม่มีเพื่อนคบ อย่ามาถามค่ะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดิฉันก็จะบล็อกเข้าไปแล้วก็แบน แล้วก็ส่งแจ้งรายงานไปยัง Facebook Facebook ก็จะพิจารณา พิจารณาบทสนทนาของคุณที่โดนแจ้ง ถ้าเกิดว่าคุณทำผิด คุณก็จะโดนบล็อกแบน Facebook ได้นะจ๊ะอันนี้เตือนไว้ก่อนอ่ะเมื่อกี้จำได้ไหม ดิฉันตั้งค่าการโพสต์ไว้1อัน เดี๋ยว4โมงมันจะโพสต์อัตโนมัติเห็นปะแล้ว ทีนี้ดิฉันอยากจะให้เขาเห็นเลยอะ่ะดิฉันอยากจะแฟนโพสในแฟนเพจเลยก็กดโพสอืมมันก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะแล้วต้องการให้ภาพอ่าเขาเรียกอะไรนะ โพสใดโพสหนึ่งของเราในหน้าแฟนเพจปักหมุด ต้องการปักหมุด กระทู้ใดกระทู้หนึ่งในแฟนเพจเราให้คุณกดปุ่มนี้ค่ะคลิกซ้าย แล้วก็อ่ะ อันนี้ยังไม่มา เลือก more option สิอ่ะยังไม่มีนี่นะปกติมันจะมีคำว่าปักหมุดอะค่ะ ถ้าเกิดของใครมีนะคะ มันจะมีคำว่าปักหมุดอยู่อ่ะเนี่ยพินท็อปพินทูท็อปหรือถ้าเกิดของใครเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าปักหมุดประมาณนั้นนะคะ อันนี้ยังไม่มี อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งโพสต์หรือเปล่าสมมติก็แล้วกันเลือกเลือกกระทู้ที่เราต้องการจะปักหมุดก็ได้ในแฟนเพจปักหมุดได้นะคะ ก็กดปักหมุดลงไปแล้วมันก็จะไปโผล่อันดับแรกสังเกตไหมดูดีๆนะคะแอบเห็นไหมคะ มันจะขึ้นแถบเนี้ยแสดงเหมือนกับเป็นการไฮไลท์อะค่ะไฮไลท์ว่าให้กระทู้นี้อยู่บนสุด คือกรณีก็แล้วกันกรณีที่หลายคนเนี่ยทำธุรกิจออนไลน์อะไรก็แล้วแต่หรือว่าทำสินค้าอะไรก็ตามแต่ แต่อยากจะสร้างแฟนเพจเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะไม่เกี่ยวกับการขายของเป็นกระทู้ที่โพสแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ชวนขายของเลยก็ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเอ๊อยากจะให้คนรู้จักอะว่าว่าคนคนนี้แฟนเพจเนี้ยขายของด้วยนะ โดยที่ไม่ได้เจตนา ไม่ได้เจตนาชวน โพสชวนใน ในกระทู้อื่น ๆ เนี้ยทำวิธีนี้ก็ได้ค่ะ คือโพสต์ขึ้นมาสักหนึ่งกระทู้หนึ่งข้อความหนึ่งโพสต์นะคะ โพสต์ออกมาหนึ่งอัน แล้วก็ตั้งเป็นไฮไลท์บนสุด ให้อยู่บนสุด เวลาคนเข้ามาเขาจะอ่านอ่านเนื้อหาต่างๆใช่ไหมคะ ถ้าเกิดคนมาดูหน้าแฟนเพจ โอเค อ๋อ คนคนนี้ทำธุรกิจนี้นะ แล้วก็มีเนื้อหาอื่น ๆ ไหนลองดูซิคือสร้างความน่าติดตามแต่เหมือนกับเหมือนกับการเป็นโฆษณาแฝงนั่นแหละค่ะแต่เราสามารถ ทำได้อย่างสบายใจเพราะอะไร เพราะมันเป็นแฟนเพจเรา อ่ะนะ เพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้ว ฝากไปไลค์ด้วยนะ success circle live นะคะ เขียนถูกป่ะเออเพราะถ้าเกิดว่าคนเสร็จเมื่อไหร่เนี่ย ถ้าเกิดว่าคนไลค์เยอะเมื่อไหร่มันสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ อ่ะสังเกตไหมคะ ตรงนี้เปลี่ยนละ เวลาเราจะบอกใครว่าให้เข้าแฟนเพจเราเราก็ก๊อปลิงก์ตรงนี้ไปแค่ตรงเนี้ยไป แล้วก็หรือไม่ก็บอกว่าเนี่ยพิมพ์คำว่า success circle now ก็ได้ก็จะเจอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ฝากไลค์ด้วยนะคะ โอเคนี่คือเอเรื่องของการสร้างแฟนเพจสำหรับมือใหม่จริงๆมันมันค่อนข้างละเอียดกว่า ที่มือใหม่ควรจะรู้แต่จริงๆมันเป็นของใหม่จริงๆเนาะ ราะฉะนั้นเริ่มต้นก้าวแรกของคุณอย่างมั่นใจสร้างแฟนเพจให้ได้ดั่งใจก็ต้องลองฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้อิมเมจคอร์สขอบคุณมากสำหรับใครที่แวะเข้ามา แล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ Subscribe ใน Channel ใน YouTube Channel Image Course นะคะ Image Course เขียนยังไง ถ้าเกิดว่าใครไปเจอแฟนเพจนี้ที่ไหนก็ตามแต่ค่ะ ไปเจอคลิปวิดีโอเนี่ยที่นี่ที่ไหนก็ตามแต่ค่ะ ให้คุณอลองคีย์ใน Google แล้วพิมพ์คำว่า image course อันธรรมดานี่แหละ C O U R S E c o s นะคะ มันก็จะมีของจริงเนี่ยก็จะมีคำว่า อ่าอะไรนะ มีภาษาไทยให้ image cost ประมาณนั้นนะคะ ของแท้ก็ต้องมีโลโก้ image cost ตรงนี้ด้วยนะคะ แล้วมีอะไรอีกที่การันตีว่าเป็นของแท้ ไม่รู้ลองไปหาเอง นะคะอ๋อของแท้อย่างนึงคือต้องเป็นเสียงนี้เท่านั้นนะคะ สุธิดาภูลเอียดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่แวะมาเยี่ยมนะคะ ถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์หรือว่าถ้าเกิดว่า มีอะไรที่อยากจะให้เรามาแบ่งปันก็อินคอนแทคมาได้นะคะคอนแทคมาได้ที่อีเมลนี้นะคะ หรือเข้าไปที่ www.bonusonline.ws นะคะเจอกับสุธิดาได้ใหม่ วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ